กาศูน ดจะเคลื่อนคลาดสักเพลาก็หาไจนโอรสเติบโต เจริญวายหวังจะให้อร่ำเรียนเออวิชาการ มหาเสนา ได้รับพระราชาองค์การถวายบังคม แล้วคอยขมคลาน ถอยออกไป เชิญนักสิทธิ์และพระมนาจารย์เข้าเฝ้านี่ทันใด ันตะปะกาสูนสุรา ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลครั้นนักสิทธิ์และพึกตาจารย์เข้ามาเฝ้าจึงว่านี่แน่เจ้าผู้ชำนาญพระเวทบัดนี้กาลธรรมผู้เรืองเดช โอรสข้าโกจำเริญชันสา หาน้อยไม่ พวกเจ้าจงพร่ำสอนวิทยา อันเจนใจให้แก่ลูกข้าแต่ซึ่งถ้อยคำเคยบูชาเทพทั้งหลาย ทั้งอิสวนและนาราย แต่ก่อนการโตแต่นี้ จงเลิกขาน นบบูชา จงเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อข้า เสียทุกบท เมื่อจะเอ่ยขาน หรือจานจดพระเวทใด จงว่าโอมฮิรันตะปะกาศูนผู้เป็นใหญ่ แทนนาราย และสีวะเจ้า เหตุเพราะตัวกู ผู้นี้เล่า คือ ผู้เป็นใหญ่ในโลกา ทั้งอีสวนหรือนารายก็ ไม่อาจฆ่าตัวกูได้ จงจดจำและทำไปแต่บัดนี้ นะพระกุมาร พระกุมารเนี่ย จงอ่านตามพระอาจารย์นะ พระอาจารย์จะอ่านให้พระกุมารฟังสักครั้งหนึ่ง โอมฮิรันตะปะกาสูนผูไพ่บุญด้วยฤทธา บุญญาฤทธิพิทยาก่อคันครบ ทั้งภพไตร เอาละพระกุมารไหนพระกุมารลองอ่านตามที่อาจารย์ว่าสิ โอมสิวะ วิษณุ ผู้บรรลุด้วยเดชา เทวริตวิทยากอเลลบ ทองพบตรพระกุมาร ไม่ใช่อย่างนั้นนะพระกุมารทำไมไม่ท่องตามที่พระอาจารย์สอนล่ะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะว่าให้ฟังใหม่นะ โอมฮีรันตะปะกาสูนหูไพรบุญด้วยเดชา บุญยริศพิทยาก่อเรือรบทั้งภพไตร ต้องอย่างนี้นะ พระกุมาร พระกุมารท่องใหม่ โอมสิวะวิษณุผู้บรรลุด้วยเดชา เทวริศวิทยาก่อเรือ ក្រោយមើល pra ้าจงนำตัวไอ้กาลธรรม ไปเข็นฆ่าให้บรรลัย แม้นอีสวนและนารายเรืองฤทธิไกลไปกว่ากู จะได้รู้ว่าใครมีดีกว่ากัน สั่งเสร็จกุมพันแสนโกธา เสด็จขึ้นตำหนักนายทีสยา ชมันจึงพร้อมกันกราบทูล มูลคดี ว่าซึ่งโปรด ให้ประหารชีวี พระกุมารข้าทั้งหลายมิอาจประกอบการปลงพระชน ด้วยพระกุมารร่ายมน บนบูชาพระนารายณ์จนมิอาจกระทำอันตรายให้มรณา แม้จะไม่ใช้ พระยาคชาเข้าประหารคชาต้นก็รนรานและหลบหนี เป็นผลที่จะประหาร พระกุมารได้ การจะควรประการใด สุดแต่พระองค์ ทรงปราณี เมื่อเอยเอยเมื่อนานคุณมาได้ฟังเอยดังไฟจีจึงว่าเมเด็กน้อยเอย กาลีมึงจะรอ ท่านผู้บิดาฟังข้าก่อน อย่าพลัดไทยร้อนทำปากกล้าท้านารายจะพาตนไม่พ้นตาย เสียเปล่าเปล่าอันพระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่ ทรงคุ้มกันผู้ประพฤติดี มีธรรมะเทวริษเป็นอมตะทิพย์อำนาจ ไม่ควรที่บิดาจะบริพาทให้เป็นภัยเมไอกาลธรรม ไอจันไรมาสอนกู ไหนวะ นารายไหนว่าอยู่ในทุกที่ ในเสาต้นนี้ยังจะมีบ้างหรือไม่ ถ้ามีจริงมึง จงเรียกให้นาราย นั้นออกมา จะได้ประลองฤทธิ์วิทยากับกูนี้ ว่าพลางอสุรีททมเขาทีบ เศร้าศิลาใหญ่ด้วยกำเริบจิตคิดจะชิงชัยกับเทวา จุดกระชากเงเอ่ยหลากจร ถึงประตูบุรีเออยจึงวางลงที่ตรงธรณี เออยกลางก้อน พอเวลาสายันเออยตะวันร้อนแล้วมีสุนทรเออยถามไป ดูกระ ิรันตะประกาศูนย์เจ้าผู้ทนงใจมีฤทธา เจ้าจงตอบปัญหา กูจะถามไทย อันกูนี้เป็นเทวา หรือมนุษย์ สัตว์ประเภทไหน จงเร่งว่า ขณะนี้ เป็นทิวาหรือ ราตรี นี่มึงอยู่นอกธานี หรือข้างในในมูกูนี้ เป็นอะไรจงบอกมา ใช่หอกดาบตรีพัทาหรือหาไม่อย่าพักท้า ว่าออกไป ในบัดนี้ ฮิรันตะประกาศูนหายอัดอันตั้นฤดีเป็นหญิงนัก คุณยักษ์เฝ้าพินิษพิจารณา จะเป็นมนุษย์ พุทธาโกหามิได้อันอาวุธ โกกะไรไม่เคยเห็น กาละเพลาจะว่าเป็นทิวาหรือราตรีโกคัดคงมิตรงที จะตอบความ อันหนึ่งเขตข้ามอยู่ระหว่าง กลางประตู จะว่าในหรือนอกุรีก็ไม่รู้ จะเจรจา ด้วยถึงที่ทีดวงที่ว่าจะอาสันกุมพันหายอึงอันตัน หไทยเมื่อเอ่ยเองเอ่ยเมื่อนั้นเอิงยองค์พระนรสิงห์เอิงเอ่ยเป็นใหญ่ เห็นกุมภานอันอึงเองเอ่ย ยตะลึงไป เองเอยผ่านพ้นพรชัยเองเออเอยเทประธานสามแดงฤทธิไกรเองเอยชัยสีเองเอยขยุมขยีกรงเล็บ